เขตอำเภอเมือง อยู่ที่ถนนรัตนทิเบศอยู่ที่สภาพระนั่งเกล้าเอเคไหมสะพานพระนั่งเกล้าถนนรัตนทิเบศนะเขตอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับตำบลไซมาตำบลไซมาอยู่ที่นี่ครับนั่นนะสองสองจุดเจ็ดครับผ่านสองจุดเจ็ดเท่านั้นนะครับ ขออนุญาตใช้มาเท่านั้นกันแล้วกันนะ จะมีผู้ ถามถ่ายไปมานิดนิดหน่อยๆนะครับสองจุดเจ็ดนะครับ เพราะทางฝั่งผมก็ในการที่จะรับผู้คนต่างๆ ก็ก็คำนึงถึงกับสิ่งที่เขาปิดปากปิดจมูกกันอยู่แล้วล่ะนะครับ เราไม่ไปไปใช้ ไม่กระทำในสิ่งที่ทางการเขาห้ามนะครับ ปกติที่นี่บรรยายทำทุกๆ ทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนนะครับ เพิ่งมาหยุดปีนี้ไปโทษปีที่ผ่านมาเนี่ยต้นปี โคโรนาเขาไม่ให้เข้าไม่ห้ามชุมนุมกันทำนองนี้นะครับ โอ้ยบรรยายทำสนุกนะแล้วบรรยายบรรยายตามผู้ฟัง วันนี้อยากจะฟังเรื่องอะไร ขึ้นกระดานเลยหนึ่งสามสี่ห้าต้องการอะไรบอกความต้องการมา แล้วก็สาวเสียงกันสาวเสียงกัน เสียงไหน มากกว่า ก็บรรยายในหัวข้อนั้น ให้ผู้ฟังเลือกหัวข้อเอง เวลาลุงาวรรยายทำเอาเลยต้องการอะไรคนอยู่ในห้องนี่แหละฟังจริง ๆ นะ ทีนี้นะมันไม่ใช่ลักษณะจับยัดลุงไม่ใช่ บอกความต้องการมา ให้ความต้องการไปเลยปลายนั่นนะนี่นี่คือแนวทางของลุงนะ อยากจะให้ทราบตามนี้ก็จะต้องมีความ ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หน่อยนะ เพราะว่าพอเวลาลุงพูดถึงนิวเคลียส พอเวลาลุงไปพูดถึงโฟตอนอย่างเงี้ยต้องเข้าใจนะครับ พอเวลาลุงไปพูดถึง คำว่าควาร์กอย่างนี้เป็นต้น ก็ต้องเข้าใจตามด้วยเหมือนกันนะครับ แล้วมันจะไปต่อนะเพราะว่ามันบรรยายแค่ แค่แนวทางศาสตร์เดียวมันไปไม่ได้ครับ ทุกวันนี้นะครับ อย่างพุทธศาสตร์อย่างเดียวมันก็ไปไม่ได้ วิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็ไปไม่ได้ นั้นลุงใช้หลักอยู่หนึ่งธรรมศาสตร์ ไม่ใช่ธาตุพระจันทร์และรังสิตแน่นอน เป็นศาสตร์ของธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติ แน่ๆไอศาสตร์ตัวนี้แหละที่วิทยาศาสตร์เขาศึกษาอยู่ วิทยาศาสตร์ศึกษาวิทยาศาสตร์ ศึกษาธรรมชาติ แต่เป็นเคมีชีวฟิสิกส์นี่เป็นต้น แต่พอเวลาไปถึงหน่วยเล็กสุดของธรรมชาติเนี่ยทำลายธรรมชาติ โดยไม่รู้ตัวนั่นเองจุดสุดท้ายคือตรงนี้ วิทยาศาสตร์ทำลายธรรมชาตินะสุดท้ายแล้วนะครับ อย่าลืมคำนี้และลุงพูดจะไม่เปลี่ยนคำพูดด้วย อะไรทำนองนี้นะครับ ธรรมชาติมันก็ดีของของใช้ของทุนแรงผ่อนแรงพวกนี้ต้องเข้าใจหนึ่งธรรมศาสตร์สองพุทธศาสตร์สามวิทยาศาสตร์สี่จิตศาสตร์ลุงใช้ทั้งสี่ศาสตร์ให้รู้ไม่ใช่ศาสตร์เดียว นะมันต้องคุยศาสตร์เดียวไม่จบหรอก คุยเรื่องพุทธศาสตร์ ไม่จบหรอกนะครับจะบอกให้ทราบไว้ต้องเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาคานเอามาแชร์ประมาณนี้ครับ